ยทั่วไปนะครับ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับ ก็จะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะครับ ถ้าสามารถจัดประเภทนะครับ ก็จะจัดได้เป็นอุบัติการนะครับ หรืออนซิเดนต์นะครับ ก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทก็คือเหตุการณ์เฉียดนะครับ ที่เรียกว่าเนียมิสนะครับ แล้วก็อุบัติเหตุนะครับ บางคนสงสัยว่าเหตุการณ์เฉียดกับเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้น แตกต่างอย่างไรนะครับ จากภาพก็จะเห็นนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เฉียดเนี่ยอย่างเช่นตัวประแจนะครับหล่นใกล้ๆกับร่างกายของมนุษย์นะครับแต่ก็ยังไม่ทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้น แต่ถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะพัฒนาไปเป็นอุบัติเหตุได้นะครับ เพราะฉะนั้นอุบัติเหตุก็จะเป็นเหตุการณ์ความเสื่อมที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเราปล่อยไว้ ก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บนะครับตามคลิปที่เห็นนะครับสำหรับความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์เฉียดกับเหตุการณ์อุบัติเหตุนะครับนั่นก็คืออ สิ่งร้องนั่นเองนะครับถ้าเกิดเหตุเกิดเหตุการณ์เฉียด ก็จะเกิดในลักษณะของการร้องไว้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดร้องโอ้ยเมื่อไหร่ ก็แสดงว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับ ก็จะจัดเป็นในส่วนของอุบัติเหตุนะครับ ครับสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนะครับ ก็ได้มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติ โดยสำนักงงานกองทุนเงินทดแทนนะครับ จากสถิติที่แสดงให้เห็นตามภาพนะครับก็จะพบว่า การประสบอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับจากภาพก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2547 นะครับก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ นะครับซึ่งอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ทั่วไปนะครับในคนงาน 1,000 คนนะครับก็จะในปี 2556 นะครับก็จะเหลืออยู่แค่ 12.57 คนนะครับต่อคนงาน 1,000 คนสำหรับกรณีที่ร้ายแรงนะครับมีการสูญเสียอวัยวะแล้วก็หยุดงาน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปนะครับ ก็จะอยู่แค่ 3.95 คนนะครับต่อผู้ปฏิบัติงาน 1,000 คนนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มของกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับ ซึ่งก็จะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด 10 ประเทศด้วยกันนะครับผู้เรียนไม่แน่ใจว่าพอจะทราบไหมครับว่าประเทศไทยนะครับการประสบอันตรายน่าจะจัดอยู่ใน ลำดับต้น ๆ หรือลำดับท้ายๆของกลุ่มอาเซียนนะครับ จากกราฟิกก็จะเห็นว่านะครับประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศลำดับที่2นะครับซึ่งมีการจัดการความปลอดภัยที่ดีนะครับโดยมีการประสบอันตรายนะครับรองจากประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็มีประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราอยู่อันดับที่3นะครับก็แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการจัดการด้านความปลอดภัยที่ดีนะครับเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนเหมือนกันนะครับ สำหรับจากสถิติซึ่งจัดเก็บโดยกองทุนเงินทดแทนนะครับที่แสดงเห็นเมื่อสักครู่นะครับ ถ้าเกิดเราจำแนกตามอวัยวะนะครับของการประสบอันตรายนะครับ ก็จะพบว่า ส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับที่ทำให้เกิดอันตราย ซึ่งพบบ่อยที่สุดนั่นก็คือ ส่วนที่เป็นนิ้วมือนั่นเองนะครับ เพราะว่านิ้วมือเป็นส่วนที่มีความสำคัญนะครับ เพราะว่าในการทำงานหลาย ๆ อย่าง เราก็จะใช้มือในการปฏิบัติงานนะครับ รองลงมาก็จะเป็นดวงตานะครับ ซึ่งดวงตาก็จะเป็นส่วนที่บอบบางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรมากระทบนะครับ หรือสัมผัสเพียงเล็กน้อย ก็จะทำให้เกิดผลกระทบตามมาได้นะครับส่วนอันดับที่3นะครับก็จะเป็นการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากอวัยวะหลายๆ ส่วนนะครับ นอกเหนือจากนั้นนะครับ ส่วนต่างๆ เราก็จะเห็นได้จากตัวกราฟิกนะครับว่าการบาดเจ็บใน 10อวัยวะแรกนะครับมีอะไรบ้างนะครับสำหรับ การเกิดอุบัติเหตุที่นำไปสู่ความสูญเสียนั้นนะครับ ก็จะสามารถอธิบายโดยใช้ทฤษฎีโดมิโนนะครับ ซึ่งเซอร์เอชวเฮนริกนะครับได้มีการนำนำแสดงไว้โดยใช้ตัวแทนขององค์ประกอบการเกิดอุบัติเหตุเนี่ย โดยใช้แท่งโดมิโนจำนวน 5 ตัวด้วยกันนะครับ ดูแท่งแรกนะครับนั่นก็คือแท่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและก็ความสูญเสียนะครับ ซึ่งแท่งที่ 5 นี้นะครับเป็นผลมาจากแท่งที่ 4นะครับนั่นก็คือ อุบัติเหตุนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อมีอุบัติเหตุก็จะนำไปสู่ความสูญเสีย ประเด็นถัดมาที่มีความสำคัญนะครับตัวแท่งที่ 3 นั่นเองนะครับนั่นก็คืออะไรที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ เมื่อพิพิจารณาย่อยลงไปก็จะพบว่ามีองค์ประกอบอยู่ 2 อย่างนะครับ อันที่ 1 ก็คือในเรื่องของสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยนะครับและองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนะครับซึ่ง 2 ปัจจัยนี้ก็จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและก็ความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับสำหรับการมีสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยนั้นนะครับก็จะมีสาเหตุมาจากโดมิโนทั้งที่ 2นะครับนั่นก็คือความบกพร่องของคน อย่างเช่นก่อนที่จะมาเข้าทำงานนะครับพนักงานได้มีการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะครับทะเลาะกับแฟนที่บ้านนะครับรวมถึง อาจจะมีการดื่มสุราของมึนเมาเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะทำให้สมรรถภาพของคนพร่องลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าทำงานก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยนั่นเองนะครับปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือตัวที่ 1 นั่นเองก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมบรรพบุรุษนะครับนั่นก็คือการเลี้ยงดูนะครับของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึง การอบรมสั่งสอนนะครับที่เกิดขึ้นในระดับของ อนุบาล ประถม มัธยมนะครับ ซึ่งการเลี้ยงดูเหล่านี้ก็จะเป็นการหล่อหลอมให้คนหนึ่งคนเนี่ยครับ มีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยที่มากหรือน้อยนะครับ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับในการทำงานจริงๆเนี่ย เราก็จะไปแก้ที่การเลี้ยงดูไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันจะค่อนข้างค่อนข้างที่จะ ลงลึกแล้วก็ย้อนอดีตนะครับ ซึ่งเราไม่สามารถย้อนไปจุดนั้นได้นะครับ รวมถึงความบกพร่องของคนนะครับ ก็เกิดขึ้นจากชีวิตประจำวัน ซึ่งนอกเหนือจากการทำงานนะครับ ซึ่งในการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อ1วัน สิ่งที่เราจะทำได้นั่นก็คือ การควบคุมนะครับสภาพการที่ไม่ปลอดภัย แล้วก็พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยนั่นเองนะครับ แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุได้ดีที่สุดก็คือการควบคุมโดมิโนแท่งที่3นะครับเมื่อเราดึงโดมิโนแท่งที่ 3 ออกมานะครับ ถึงแม้ว่าบุคคลจะถูกเลี้ยงดูมาไม่ดีนะครับ มีสภาพความพร้อมนะครับที่ไม่เหมาะสมต่อการทำงาน แต่ถ้าเกิดควบคุมที่การกระทำ แล้วก็สภาพการที่ไม่ปลอดภัยนะครับ ก็จะทำให้ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ ครับจากทฤษฎีโดมิโนนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะพบว่าการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดก็คือการ ควบคุมและก็แก้ไขที่โดมิโนแท่งที่ 3นะครับนั่นก็คือสภาพการที่ไม่ปลอดภัย แล้วก็การกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะครับ